การเก็บรักษาข้าว การเก็บรักษาข้าวมีเป้าหมายหลัก คือลดการสูญเสียข้าวในขณะเก็บรักษาให้น้อยที่สุดทั้งด้านปริมาณ คือไม่สูญเสียน้ำหนักจากการหายใจของเมล็ด ปลอดภัยจากนกหนูมแมลงในโรงเก็บและด้านคุณภาพ คือไม่เกิดข้าวเมล็ดเหลือง ไม่มีกลิ่นเหม็นอับและไม่มีสิ่งสกปรกเจือปน เช่น การเก็บในยุ้งฉางของเกษตรกร โรงสี หรือโกดังส่งออกข้าวขนาดใหญ่